ครมีคำถามจะถามเพิ่มเติมอะไรไหมฮะ นิกมีข้อนะคะค่ะอาจารย์ค่ะนิกจะถามว่าในการที่นิกไปทำรายงานสายกิจนะคะเราจะต้องใช้รูปภาพประกอบใช่ไหมคะนี่สงสัยว่ารูปภาพที่เราใช้ประกอบอะค่ะ เหมือนเราไปทำงานหน้าเคาน์เตอร์บริการแล้วในกระบวนการที่เรากำลังให้บริการผู้ใช้อยู่ เราจะไม่สามารถจะลุกไปถ่ายรูปตอนนั้นได้ แล้ว ถ้าเราไปนั่งแบบไปนั่งแล้วถ่ายรูปมันก็จะเหมือนกับเราสร้างภาพหรือเฟกเฟกอะไรทั้งทั้งที่เราทำจริงอะค่ะเราควรจะทำยังไงกับตรงนั้น อ่า นี่ตอบ 2 ประเด็นนะจะต้องตอบ 2 ประเด็น อันแรกคือภาพประกอบทำหน้าที่อะไรในรายงาน อันนี้ต้องดูก่อนนะครับ จริงในรายงานเราต้องการภาพประกอบ แต่ภาพประกอบหมายถึงว่า เป็นภาพประกอบที่แสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังนั้นภาพประกอบต้องอธิบายเนื้อหานะถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นดำเนินงาน1 2 3 4 แล้วมีภาพประกอบมันก็จะชัดเจนขึ้น หรือจะทำภาพประกอบที่แสดงกระบวนการทำงาน อันนี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับ หรือบาง แต่ถามว่าภาพประกอบที่บอกว่าได้นั่งทำงานเนี่ยอันนี้อาจจะไม่จำเป็นในสถานที่เหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือภาพประกอบไปเซลฟี่ตัวเองกับป้ายรูปอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะฮะเพราะอันนั้นไม่ได้บ่งบอกเนื้อหานะยกเว้นกรณีที่ว่านักศึกษาไปทำงานพิธีกรอย่างเงี้ยอย่างนี้จำเป็นเพราะมันต้องแสดงว่านักศึกษาเป็นพิธีกรถูกไหมหรือนักศึกษาไปทำเป็นวิทยากรอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปอยู่หน้าชั้นแล้วก็ต้องถ่ายรูป เพราะมันคือภาพประกอบเนื้อหา แต่ถ้าเปหมายความว่าบรรยากาศในการทำงานที่บอกว่าหนูทำงานนี้นะแล้วหนูต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วแสดงว่าหนูทำงานเนี้ยไม่จำเป็นอย่างนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นการสิ่งหนึ่งที่ตัดไปได้คือเซลฟี่ประกอบภาพเนื้อหาไม่จำเป็นนะอันนี้ไม่จำเป็นแน่นอนนะฮะแต่ถ้าถ้าจะทำก็เป็นนั้นต้องบ่งบอกว่ามันอธิบายการทำงานของนักศึกษาได้นะครับนี่คือคุณสมบัติของมาประกอบ แล้วอีกในกรณีหนึ่งก็คือของนิกที่ไป สายการศึกษาต่างประเทศอะค่ะเขาจะมีเหมือนฝรั่งเขาจะมีสิทธิส่วนบุคคลของเขาสูงมาก ก็คือเหมือนงานที่นิกทำแต่ละงานคือเราไม่สามารถที่จะเก็บภาพได้เลย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการทำงานหรือว่าเอาพุทที่ออกมาอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะเอาออกมาจากตรงนั้นได้เลย ในกรณีแบบนี้เราสามารถแก้ไขหรือว่าทำยังไงได้บ้างอะค่ะแล้วอย่างน้อยเขาให้ถ่ายตัวตึกไหม ตัวตึกก็ไม่ให้ถ่ายใช่ไหมตัวตึกถ่ายได้แต่ห้ามเห็นเห็นป้ายอะไรเห็นคนอันนี้ต้องมามองว่าเนื้อหาที่เราแสดงเข้าไปคืออะไรนะครับ ภาพประกอบบางอย่างเราอาจต้องสร้างขึ้น เราอาจจะถ่ายไม่ได้อาจต้องสร้าง เช่น ขั้นตอนการทำงานเป็นโมเดลเป็นโมเดลเราอาจจะต้องมาใช้ไดอะแกรมในการวาดขึ้น เพื่อให้มีภาพประกอบและเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมหรือวิธีการทำงานเนาะเราอาจจะถ่ายสถานที่จริงไม่ได้ แต่เราสามารถ จำลองวิธีการทำงานขึ้นมาโดยใช้โปรเซสบางอย่างได้ หรือเช่นขั้นตอนการงานการผูกริบบิ้นการมัดอะไรพวกนี้มันสามารถจำลองได้นะมันถ่ายได้ โดยไม่จำเป็นต้องสถานที่จริง บางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องสถานที่จริงเราสามารถถ่ายภาพประกอบได้ ถ้ามันจำเป็นต้องถ่ายภาพเพื่ออธิบายเนื้อหาก็ต้องทำถ้าเพื่อให้เนื้อหามันชัดเจนขึ้นนะครับต้องจำลองขึ้นนะฮะอันนี้ก็สำคัญนะฮะเพราะว่า จริง ๆ ภาพประกอบมันมีสิทธิ์ มีลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์ดังนั้นการทำภาพประกอบควรจะเป็นภาพประกอบที่ทำเองจริงๆนะครับ แล้วฝรั่งก็ถือว่าเรื่อง privacy สำคัญ จริงๆเราไปถ่ายรูปซูเปอร์วิเซอร์มาลงเนี่ย ถ้าเขาไม่อนุญาตลง ลงไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้หลายคนก็ลงไม่ได้นะครับก็โอเค คิดว่าชัดเจนนะฮะเรื่องภาพประกอบ ก็สำหรับคำตอบนะครับในเรื่องของการใช้ภาพประกอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการแอคชั่นนะครับในการถ่ายภาพเพื่อที่จะมาอธิบายกระบวนการทำงานนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นนะครับ แต่เน้นภาพที่สื่อให้เห็นถึงกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสำหรับสถานประกอบการที่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับ อันนี้อาจจะต้องใช้ตัวของโมเดลนะครับหรือว่าโปรเซสต่างๆได้แกมต่างๆ ในการนำเสนอวิธีการทำงานแทนนะครับ ผม ประเด็นสำคัญเดี๋ยวท่านครูขอสรุปอย่างนี้ว่าปัญหาของการทำรายงานสกิจศึกษานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องฟอร์แมตน่ะนักศึกษาจะต้องรูปแบบการทำนักศึกษาต้องทำตามฟอร์แมตอยู่แล้วบิดพลิ้วไม่ได้นะครับ อันนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหาในเชิงเทคนิคนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ปัญหาของการทำรายงานศึกษาคือเนื้อหานะเพราะฉะนั้นเนื้อสิ่งที่ทำยากคือเนื้อหาเพราะฉะนั้นนักศึกษาเองต้อง ปรึกษาและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงร่างตั้งแต่ต้นนะครับต้องทำโครงร่างให้เสร็จตั้งแต่ต้นต้นเทอมของการไปสังศึกษา แล้วปัญหาทั้งทั้งหมดจะหายไปนะครับ หลังจากมีโครงร่างแล้ว นักศึกษาก็ทำรายงานอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์นะครับ ปรึกษาอย่างต่อเนื่องนะฮะดำเนินการร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษามีปัญหาก็สอบถามตั้งแต่ต้น แล้วทุกอย่างมันจะเสร็จสิ้นในกระบวนการเมื่ออตามเวลาที่ตามแผนที่นักศึกษาวางไว้นะครับแล้วปัญหาต่างๆก็จะหายไปนะครับเพราะอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะรู้กระบวนการขั้นตอนและทุกทุกโปรเซสนะนักศึกษาเพราะฉะนั้นพอต้นสิ้นสุดเทอมอาจารย์เขาก็จะลงนามได้อนุมัติให้เล่มได้อย่างอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสบายใจนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำรายงานร่วมกับ นักศึกษานะครับอันนั้นครูครูอยากให้คิดว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไป ถ้าเราได้อยู่ทำงานอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับ นี่คือบทสม่ำเสมอเนาะนี่คือคือบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ในในการทำรายงานสกิจ ก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สิวนันมากนะครับ ที่มาให้ความชัดเจนนะครับในข้อสงสัยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับที่กำลังจะสากิจในรุ่นถัดไปนะครับ แล้วจะต้องทำรายงานอีกนะครับ ผมก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับครับ